是光大前缀。ขอโทษไม่ต้องห่วงรักทุกอายดีไม่ดีกับหัวใจจออยู่ในใหรได้ไม่เคยมาทักทายฉันคนนี้ยังเงายังเงาที่หัวใจไอ้ยายยารักทุกอายไม่เคยได้เจอกับคนใจเขาคนไหนคนไหนจะนำความรักมาเขาคนไหนจะคว้าจะคว้ามาจ้องตาแล้วตาให้เธอนไปหาทิ้มเขา